ฉันอยู่กับฉันอย่าห่างไกล อยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน ของฉัน Happy New Year Happy New Year ให้เธอเป็นคนสุดท้ายทุกโอกะอกดเธอไว้อยู่เคียงข้างกายจะไม่ไปไหนจนกว่าจะคืนของวันสุดท้าย ยินดีที่จะได้รู้จักได้จากทายเธอเป็นเจ้าหญิงและผมนั้นคือเจ้าชายเวลาเธอยิ้ม แค่ดาวและจันทร์รอบรอนไม่มีอะไรที่จะมาพรากในค่ำคืนนี้ข้ามปีด้วยกันโอบกอดกับฉันเอาไว้นาน Happy New Year Happy New